happen Hãy subscribe cho Hallelujah. เป็นโต๊ะนี้โอ้ยปากเทียนเยอะมากสงสัยอายุเยอะเรื่องติดอย่าเล่นอย่าเล่นเราก็ไปหยอกเขาก็ให้สุขภาพแข็งแรงนะที่หน่อยนะ เป็นที่รักของพี่่เพื่อนๆแล้วก็ว่างๆแวะเวียนมาร่วมทานร่วมดื่มฉลองกันที่นี่มีใครเกิดท้ายวันนี้แต่ว่าไม่ได้แจ้งหรือว่าอายอาจจะไม่ได้ออกชื่อก็ขออวยพรด้วยเลยอวยพรด้วยเลย ให้ร่ำรวย ถูกหวยงวดหน้าเพราะวันนี้ถามไปแล้วไม่เป็นไรถูกหวยงวดหน้าคิดเงินแท้ได้เงินคิดทองไปซื้อเอานะฮะช่วงนี้ราคาขึ้น ผมไว้ดื่มเรื่อย ๆนะฮะแอลกอฮอล์เรายังไม่ได้ขายแต่ว่าท่านพกมาดื่มได้แอลกอฮอล์ตอนนี้เขาไม่ค่อยดื่มเหล้ากันแล้วนะจริงครับพี่เขาดื่มน้ำกระท่อมกัน น้ำท่อมเนี่ยเขาบอกมันช่วยได้ช่วยในเรื่องของพลังงานต่างๆนะฮะแล้วกัญชากัญชาตัวนี้ให้เริ่มปลูกแล้วแต่ว่าอย่าเพิ่งดูดนะฮะตำรวจจับนะครับ ความสุขแล้วกันนะครับ ไม่ว่าพี่หน่อยหรือใครก็ตามที่เกิดท้ายวันนี้ใกล้ๆวันนี้ตรงลอยกระทงเลยทีนี้นะครับ Happy birthday to ากน้องด้วย้องคณะนรน้องโบนัทาพรจากเพชรบุรีฝากด้วย ยังไม่มีผัวเป็นตัวตนนะฮะฝากเราอ๋อ ยังไม่มีก็ได้มีก็ได้นะครับขาสามชาติก็เพลงได้ไหมสามชาติงานเก่าๆจะอาจารย์สุรพล บัติเจริญในนี้ฟังด้วยครับบรรยากาศท้องทุ่งบ้านเรา ขอได้ ขอได้ครับแนะนำกันเพลงด้นหน้เวทีได้เลย